วัสดีค่ะสตาร์กาแล็กซี่66 วันนี้ขอแนะนำระบบฝากถอนออโต้เพียง 5 วินาทีเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยตนเองง่ายๆ เพียงแค่คลิกคำว่าสมัครสมาชิก ใส่เบอร์มือถือของคุณ จากนั้นรอรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS ข้อความ พอเข้ามาที่หน้านี้ให้คุณเลือกธนาคารพร้อมกรอกเลขที่บัญชี พอเจอหน้าสุดท้ายให้ท่านกรอกรหัสผ่าน 2 ครั้งกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าไปเล่นหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วค่ะ เมื่อเข้าไปถึงหน้าเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าทางเราได้รองรับค่ายกีฬาดังหลายค่ายเช่นสโบเบตอีวันสปอร์ตและมวยสเต็ปและอื่นๆอีกมากมายมีคาสิโนอีก7 ค่ายดัง ทั้ง SA Gaming WM Casino เซ็กซี่เกมมิ่งบิ๊กเกมและค่ายเกมถึง 16 เกมดัง รวมแล้วมากกว่า 300 เกมดังในหน้าเว็บไซต์เดียว เรียกว่าเล่นแบบจุกๆอัดกันให้เต็มคาราเบลไปเลยจ้า หากใครต้องการสมัครคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้า